แถบสติกเกอร์ก็ยังมีชื่อเลย โอ้นี่ฉันสั่งไก่สองเมนูเลยเหรอ อันนี้ก็ไก่ อันนี้ก็ไก่โอ้กินได้ยันพรุ่งนี้เลยเนี่ย หอมมาก ร้านไม่ธรรมดานะเนี่ยขนาดไอ้แถบสติกเกอร์นี่ยังมีชื่อเลย ติ๊กเกอร์ก็ยังมีชื่อน่าจะเป็นร้านของคนเกาหลีนั่นแหละ ไก่เหมือนกัน โอ้ นี่ฉันสั่งไก่สองเมนูเลยเหรอ นี่ก็ไก่ อันนี้ก็ไก่โอ้กินได้ยันพรุ่งนี้เลยเนี่ย อันนี้โอ้อร่อยมาก น่าจะอร่อยมาก อันนี้อะไรเดี๋ยวดูดูรายการที่สั่งอะไรวะดูรายการที่สั่งอะไรวะไก่ทอดซีเรียล บวกกิมบวกซุปกิมจิ จริงๆเนี่ยราคาอยู่ที่2เมนูเนี่ยอยู่ที่ 473 บาทนะถือว่าไม่ถูกนะแต่ว่าเขามีแฟลชเซลช่วงบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเนี่ยเหลือแค่ 284 บาท ส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือไก่ทอด ซาครีม ออนเนียน ไม่รู้อันไหนอ่ะ อันนี้ละมั้งถ้าจะไก่ทอดซาวครีมเนี่ยนี่คือซาวแต่ไม่รู้ว่ากินอันไหนกันน่าจะอันนี้แหละ อันนี้ก็ลด50%เหลือ 129 บาท แสดงว่าต้องเป็นกิจการของคนเกาหลีแน่ ๆ เพราะดูราคาแล้ว ถือว่า ไม่ถูก ราคาไม่ธรรมดา กการช้อนซ่อมตะเกียบมีดอะไรก็ต้องเอามา ลบห้องโอเคจะหายมาก อันนี้อะไรเดี๋ยวดูเว้ยอันนี้ โหอร่อยมาก h o